กิเลสที่ชื่อราคะเนี่ยนะคะ ดูมันติดอกติดใจได้ง่าย แต่มันก็น่ากลัวยิ่งทีเดียวนะคะ เวลาที่เราอยากได้แล้วไม่ได้มันโกรธค่ะ ที่จริงทั้งโกรธและอยากได้เนี่ยมันมาจากความไม่รู้เป็นเบื้องแรก m โมหะมันจะนำขบวนมาก่อนเลยทีเดียวค่ะ เราจึงต้องฝึกเจริญสติ หายใจเข้ารู้ หายใจออกรู้ เราฝึกที่จะรู้อยู่ในทุกลมหายใจเข้าแล้วออก เห็นสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้น เห็นสภาวะธรรมนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ ค่ะ เมื่อเราตื่นจากการจมอยู่กับความเพลิดเพลินยินดี ติดอกติดใจได้เมื่อไหร่ เราก็จะเห็นว่า ใจที่มั่นคงด้วยการเจริญสตินี้ จะทำให้เรามีกำลังของความบริสุทธิ์ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวในการที่จะเผชิญกับโลกค่ะ เมื่อมีโลกมากระทบ ไม่ว่าจะเป็นได้หรือเสียก็ไม่ชอบไม่ชังค่ะ เพราะเห็นว่าทั้งชอบทั้งชังเป็นอนิจจังและเปลี่ยนแปลงทั้งนั้น เราจึงอยู่เหนือชอบชัง เห็นหรือยังคะ เราเรียนรู้กับการเห็นแล้วไม่เป็นชีวิตก็เป็นอิสระ ไม่ใช่ไม่เห็นค่ะ แต่เห็นแล้วไม่ลงไปคลุกคลีกับสิ่งที่เห็น สิ่งที่เห็นจึงไม่เป็นทุกข์ค่ะ ทุกข์มีไว้ให้เห็น ไม่มีไว้ให้เป็นนะคะ ธรรมะสวัสดีค่ะ ร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant